ไปทำบุญน้องต้องเป็นบุญตาคนละพันปากรวมกันน้องทำบุญตาเก่าเพื่อนก็มีเจ้าตาตาก่อนเจ้าก่อนที่มาสวดเช้าเขารักเขารักแต่จะเป็นบุญตาก่อนรัแต่ที่รักก็ยอดน้องเป็นบุญกังมาแต่การ ชาติตอนเดินเลยกานในช่วงนี้ใส่สะโพกหน่ลยเด้อ Dakota. พอแล้ว พอแล้วต่อเป็นจราจรเลย เฮ้ย เล่นกับมือกองมาหน่อยเดี๋ยวมันหลับไม่หลับไม่หลับนะ นะฮะ กับผมกับขอบคุณด้วยนะสำหรับในชุดนะฮะ ชุดนี้มาสลายกันอย่างเป็นระเบียบเหมือนเดิมเช่นเดิมเลยนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวให้ทุกรนได้พักเหนื่อยกันทุกคู่นะฮะ